ในอาเซียนนั้นมีทั้งจุดแข็งแล้วก็ความท้าทาย จุดแข็งก็คือประเทศที่มีความก้าวหน้านะเช่นประเทศไทยนะสิงคโปร์นะเรามีความก้าวหน้าทางด้านไอที เราจะเอาจุดแข็งเหล่านี้เนี่ยมาช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของคนพิการ ให้สามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร พื่อจะทำให้เขาสามารถเรียนหนังสือทำงานได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างไร และที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับทำอย่างไรเราจะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยนะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แล้วก็ได้ใช้เทคโนโลยีนะที่จะช่วยให้คนพิการในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ในประเทศลาวนะกัมพูชาเวียดนามนะสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาได้ นะสามารถที่จะมีอาชีพได้ ตอนนี้ในประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ก็มีโครงการนะครับ ยกตัวอย่างเช่นที่กัมพูชานะหรือที่เวียดนามนะก็มีโครงการในการฝึกอบรมทางด้านไอทีให้กับคนพิการ มีการตั้งกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมทางด้านคอ a l l นเตอร์นะในประเทศเพื่อนบ้านของเราในประเทศไทยก็มีนะ หรือที่ประเทศเมียนมาก็มีในเรื่องของการอบรมทางด้านไอทีให้กับคนพิการ ก็จะก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจนะ เพราะฉะนั้นในประเทศอาเซียนของเราเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเป็นประชาคมอาเซียน เราก็จะทำให้ขอบเขตของการทำงาน แล้วก็ความร่วมมือนั้นกว้างขวางยิ่งขึ้นครับ ตัวผมเองนะครับพอสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ การประสานงานต่างๆ ก็จะทำให้ง่ายขึ้น การเรียนรู้การที่จะพัฒนาตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ก็อยากจะฝากน้องๆนะครับถ้ามีโอกาสที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะครับ ก็ขอให้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้คิดไว้เสมอว่าถ้าเราตั้งใจความสำเร็จจะตามมาแน่นอนด่านแรกเลยคือเราก้าวข้ามตัวเอง ในการที่เราจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกแบบ ไม่มีใครฟังเรา เราไม่รู้พูดอะไร เราจะหยิบยกประเด็นตรงไหนขึ้นมาก่อนหนึ่งสองสามเราม่รู้ว่าเวลาคนที่เขาฟังเราเนี่ยเขาหันหน้าไปมา และเราจะมีสมาธิในการมองในการที่จะพูดต่ออยู่หรือเปล่าแล้วก็เราจะมีมุกอะไรที่ทำให้คนที่เขาฟังเราเนี่ยสนุกไปกับเราด้วย อันนี้เราก็เราก็มีความสุขวมันเป็นการท้าทายอย่างนนะคะว่าบางครั้งเราเราเวลาที่เราที่เราไม่มีทักษะเนี่ยเราก็จะจับประเด็นไม่ได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้มีโอกาสได้เรียนเพื่อที่จะได้นำสิ่งนั้นมาใช้จริงๆกับการที่เราได้เป็นวิทยากร วิทยากรของเราเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามเราเห็นเราเห็นเลยคะว่าอย่างเช่นอ่ะอย่างเมเมเงี่ยพี่กาชอบนะเพราะว่าเขาจะพูดถึงเรื่องความสวยความงามก็จะมีแค่เทคนิคของเขาอุปกรณ์ในการแต่งหน้าของเขาอย่างเงี้ยเราก็เป็นวิทยากรได้ในเรื่องเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นชืออะไร ก็ก็กลายเป็นว่าพอพอเราหยิบประเด็นต่างๆขึ้นมาแล้วเนี่ย ความทักษะตรงเนี้ย มันช่วยให้เราสามารถที่จะออกแบบได้ว่า การที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอะไรอย่างอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องความสวยความงาม อันนี้มันมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนน่ะที่เป็นผู้หญิงหรือคนที่มีความชอบความสวยงามเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นการที่เราจะจะพูดแบบมีเทคนิคเนี่ย อันนี้นอกจากคำพูดเเนื่องจากทักษะตนี้แล้วเนี่ยอันที่หนึ่งได้กับตัวเราเอง เราเรารู้แล้วว่า ขั้นตอนการพูดคืออะไร เราจะรู้ก่อนหน้าก่อนหน้าและหลังสองเราวันนี้เราเราเราเชื่อพูดแล้วเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคเนี่ยไปไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้เป็นแค่เราได้รับอย่างเดียว แต่เรายังไปให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้น กลายเป็นว่าทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรก็ตาม ไม่ได้เพื่อตัวเอง แต่เราจะทำเพื่อคนอื่น เราก็จะมีความภาคภูมิใจที่จะได้เรียนรู้ค่ะน้องเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ แต่ว่ายน้ำนี่มาเป็นตอนประมาณสักป .5 ป .4 ป .5 แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เล็กมาเนี่ยที่เริ่มทราบว่าเขาเป็นออทิสติก ตอนประมาณ2ขวบ10 เดือน คือตอนนั้นก็ คือน้องเหมือนเด็กปกติทุกทุกอย่างนะคะ แต่ว่าอพอหมอวิเคราะห์หมอระบุว่าเป็นแบบนี้ก็รู้สึกก็เสียใจค่ะแต่ว่าคิดว่าลูกเป็นคนต้องฝึกได้คุณพ่อก็เป็นกำลังใจให้ที่ดีค่ะแล้วก็ฝึกการใช้วิธีการคือหาหมอพบแพทย์ทุกนัดค่ะแล้วก็ใช้วิธีการฝึกจากทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลอันไหนที่คือส่วนมากโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยจะได้คิวช้า แต่ว่าก็พยายามเพื่อที่ลูกจะได้ฉี่ก็คือไปหลายโรงพยาบาลหน่อยค่ะ แล้วก็ทั้งการฝึกพูดฝึกกิจกรรมบำบัด เล็ก ๆ นี้เด็กก็ยังเข้าสังคมไม่ค่อยได้นะคะพอในช่วงหนึ่งที่เราฝึกในระดับหนึ่งเราก็ค่อยๆให้น้องแทรกเข้าไปในสังคมเหมือนกับว่าไม่ว่าจะไปไหนเอาลูกไปหมดค่ะไม่ว่าขนาดบางครั้งพ่อและราชการนะคะก็จะไปสัมมนา ต่างจังหวัดก็ทุกทุกคนจะไปหมดพ่อจะไม่อายเลยว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ เราก็เขาจะอบอุ่นค่ะพื้นฐานของครอบครัวที่สำคัญคือความอบอุ่นจะทำให้เด็กพัฒนาค่ะ แล้วก็ความใกล้ชิดแล้วก็บางครั้งนี่การที่จะพาเด็กออทิสติกเข้าสังคมเลย ก็เป็นเรื่องที่ยากเราจะต้องค่อย ๆ แทรกเข้าไปค่ะ เหมือนกับว่าฝึกในระดับที่เขาต้องอยู่กับเด็กพิเศษก่อน แล้วก็พอเขา ในระดับหนึ่งก็ค่อย ๆ เข้าไปในกลุ่มคนปกติค่ะแล้วก็อาจจะคือเมื่อก่อนแม่จะเป็นคนไม่ไม่ค่อยพูดเป็นคนไม่ค่อยพูด แต่ว่าพอเรารู้ว่าลูกเป็นแบบนี้เราก็ต้องเหมือนกับต้องพูดเก่งขึ้น แล้วก็เป็นคนอ่อน น้อมถ่อมตนรู้สึกรู้สึกแบบทักทายคนเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราต้องบอกเขาด้วยว่าลูกเราเป็นอะไร แล้วก็คนรอบข้างก็จะยินดีแล้วก็ส่วนมากก็ ไม่ถือสาเล็กๆน้อยๆก็ก็บอกว่าถ้าอะไรที่สอนลูกได้ก็ช่วยสอนให้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องเป็นแบบนี้คือก็บอกเขาตรงๆค่ะว่าเป็นออทิสติกนะคะแล้วทุกคนก็รอบข้างส่วนมากเชิงสังคมที่ค่อนข้างดีก็ยินดีค่ะที่จะช่วยช่วยเหลือน้อง อย่างเช่น ตอนนี้น้องเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ น้องก็จะแรกเลยเนี่ยคือถ้าเอาออทิสติกไปอยู่ในชมรมว่ายน้ำเลยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องยากเราต้องฝึกให้รู้กฎกติกาก่อน แรกเริ่มพอไหวเป็นเด็กออทิสติกพื้นฐานกว่าจะเป็นเนี่ยก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ง่ายๆนะคะ คือแรกเลยเพียงแค่คิดว่าขอให้เขาเเวลาตกน้ำ จมน้ำอะไรเราเขาเอาตัวรอดได้ สิ่งแรกที่คิดแค่นี้พอค่ะ แล้วก็พอต่อมาก็ เหมือนกับว่าในในช่วงหนึ่ง เขาก็จะเริ่ม เอ๊ะเด็กแบบนี้จะไม่ค่อยมีที่จะว่ายน้ำเป็น ก็ลองแข่งขัน แล้วก็เริ่มแข่งขันก็ประสบ ความสำเร็จในครั้งแรกก็มีได้เหรียญมา เขาก็เป็นกำลังใจที่จะเพิ่มให้ลูกได้เยอะขึ้น เพิ่มความถี่ในการซ้อม เพราะเด็กออทิสติกต้องทำซ้ำ ๆ แล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยความเคยชินเป็นกิจวัตรของเขาในการทำซ้ำนี่จะเป็นประโยชน์ คือการว่ายน้ำถ้าซ้อมทุกวันก็เป็นประโยชน์กับตัวเองมากค่ะ แล้วก็ในขณะนี้น้องอยู่ในชมรมในสโมสรกีฬาทางทางน้ำธรรมศาสตร์ ลังสิตน้องก็จะเป็นออทิสติกคนเดียวในกลุ่มแต่กว่าที่จะมาตรงนี้ได้เราก็ต้องฝึกมาพอสมควรค่ะ เพราะว่าอยู่ๆจะอยู่ในชมรมเลยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็ทุกคนก็ทราบว่าน้องจะเป็นแบบนี้ แต่ทุกคนก็เขาก็จะพัฒนาเรื่อยๆ ว่าในระดับไหนระดับไหน เหมือนใกล้เคียงคนปกติมากที่สุดค่ะความผีดในการซ้อมก็สำคัญจะทำให้เราเนี่ยค่ะช่วงนี้น้องก็จะ อยู่ในช่วงเก็บตัวของอาเซียนพาราเกมค่ะก็จะแข่งที่ประเทศมาเลเซียประมาณเดือนกันยายนค่ะใช้สื่อน้องจะชอบดูการแข่งว่ายน้ำของทั้งในและต่างประเทศค่ะน้องก็จะชอบดูแล้วบางครั้งเด็กออทิสติกเนี่ยการอธิบายในการสอนว่ายน้ำเนี่ยมันความเข้าใจก็ยากอย่างการแข่งต่างประเทศเขาก็จะชอบดูเหมือนกันสื่อก็ช่วยได้ให้เขาเห็นการว่ายน้ำ การแข่งขันแล้วก็ไม่ว่าเขาจะไปแข่งที่ไหนเขาก็จะไม่ตื่นเต้นค่ะ